สิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์กลุ่มของสิทธิ์จะประกอบด้วยสิทธิ์ใหญ่ 2 ประการนะคะ ก็คือสิทธิ์ทางเศรษฐกิจ และก็สิทธิ์ทางศิลธรรมค่ะ เรามาดูสิทธิ์แรกกันก่อนนะคะ ก็คือสิทธิ์ทางเศรษฐกิจ ก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ ก็ได้แก่งานของตน ซึ่งการกระทำการใด ๆ ก็ได้ก็มีในลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ การทำซ้ำหรือการดัดแปลง การทำซ้ำก็คือการคัดลอก เรียนแบบ ทำสำเนาทำแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ ไม่ว่าจะโดยวิธีใดๆ ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วน และการดัดแปลงนะคะ ก็คือการทำซ้ำโดยการเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือจำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนค่ะ การเผยแพร่ต่อสาธารณชน การเผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นการนำงานสร้างสารรค์ออกเผยแพร่ทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยวิธีการต่างๆ ก็อย่างเช่น การแสดง การบรรยาย การทำให้ปรากฏด้วยเสียง ด้วยภาพ การจำหน่าย เป็นต้นค่ะ การให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนาซอฟต์แวร์ ก็คือการให้เช่าต้นฉบับ หรือการทำสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และก็สิ่งบันทึกเสียงต่างๆนะคะ การให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น ก็คือการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ตามข้อ 1 2 และ 3 โดยกำหนดเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าว ต้องไม่เป็นการจำกัดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมค่ะ และสำหรับสิทธิทางศิลธรรมนะคะ เราจะเรียกว่าธรรมสิทธิ์ผู้สร้างสารรค์ผลงานมีสิทธิที่จะแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสารรค์ และห้ามมิให้มีการบิดเบือน ตัดทอนดัดแปลง หรือการกระทำใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้สร้างสารรค์ค่ะ